านผู้ชมอย่าว่าผมพูดเวอร์นะ หลักสามหมื่นต้องมีให้เห็นนะ ขนาดเนี้ยหลักสามหมื่นต้องมีให้เห็นนะ เอานี่ผมไม่ได้พูดกดดันตัวเกมนะ เห็นไหมท่านผู้ชมมาแล้วฮะหนึ่งหมื่นแล้วนะตอนเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วท่านผู้ชมมาเก็บตัวคูณคูณสิบด้วยโอ้โหท่านผู้ชมฮะดีไม่ดีนะ แต่แสนอะผมกล้าพูดนะเบ็ดสี่ร้อยด้วยฮะแม็กเบ็ดแล้วก็เข้าฟีสปินอย่างนี้ คือความอลังการนี่มาแน่นอนขอยัดกดฮะหนึ่งหนึ่งหมื่นฮะคอมโบนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบนะรวมๆตอนนี้ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบฮะ ไปฮะอีกสิบสองมูลยาวๆเลยด้วยนะ เก็บตัวคุณไปคูณสิบสองแล้วจ้ะแม่ โอ้โหอย่าโบกนะเกลือขบไม่อะโอเคท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมีต้นสเตตฟดมาแล้วจ้านะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ในต้นชาแนลด้วยนะครับผมในช่องทาง YouTube รวมถึงนะ ในกลุ่มแอปแบนนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลย นะรวมถึงเพื่อน ๆ ทางด้านสปปลาวสบายดีนะกล่าวทักทายกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้อย่างที่บอก ผมยังอยู่ที่เกมลักกี้นี่โกฮะเกมแมวเดี๋ยวขอ เขาเรียกว่าอะไรฮะผมขอย้ำอีกสักรอบนะ ไม่ใช่แก้มือนะคือย้ำมันบวกดีฮะนะ แต่ว่าฟรีสปินไม่เข้าเลยนะท่านผู้ชมฮะฟรีสปินไม่เข้าเลย นะบอกก่อนเลยนะที่ผมเล่นเนี่ยนะคงไม่พ้นเนี่ยได้ซื้ออ่ะท่านผู้ชมฮะคงไม่พ้นได้ซื้อแน่ๆท่านผู้ชม ถ้ามาแผนเนี้ยนะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ซื้อหรือไม่ได้ซื้ออะไรยังไง เหมือนเดิมท่านผู้ชมฮะเหมือนเดิม ผมถอนออกไปนะสองหมื่นเมื่อกี้แล้วก็ เหลือติดบัญชีไว้หนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นบ้าบออะไรวะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบท่านผู้ชมหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ มาดูซิว่าเครดิตจำนวนเท่านี้เนี่ยจะสามารถทำให้ผมไปต่อได้ไหมท่านผู้ชม จะสามารถทำให้ผมไปต่อได้ไหมโดย นะ พูดเลยนะเนี่ย ตรงนี้เลยนะผมจะคงที่เบียดร้อยนะเอาให้รู้เรื่องกันไปจะได้แค่ 11 หมุนเนี่ย 11 หมุนตรงเนี้ยถ้าไม่โดนเลยก็คือเดี๋ยวผมเติมมาใหม่ แต่ผมอยากลองอ่ะพูดตามตรงเลยนะ เพราะว่าช่วงเนี้ยเกมมันแจกแบบมันแตกนอกดีท่านผู้ชมฮะพูดเลยนะฟิลิปปินส์ไม่เข้าก็ช่างนะขอแตกนอกเนี่ยหนักๆมาสักดอก นะโอเคแล้วอ่ะมาเริ่มเลยนะท่านผู้ชมสิบหมุนนะ ขออนุญาตเลยนะ เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับ ผมไม่แนะนำให้เล่นหรือ ทำตามนะ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับคิดซะว่าเฮียต้นมาทำคอนเทนต์เล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะ ห้ามทำตามนะโอเคไหมโอเคฮะสิบหมุนตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันเบ็ดหนึ่งร้อยฮะยาว ไป ไม่โดนเลยผมเติมแค่นั้นเอง อืม โอ้ขอจิบน้ำนะ ท่านผู้ชม เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แจกเลย สิบมุน เนี่ยมันต้องแจกอยู่แล้วอะไปลุ้นเอาว่าเยอะหรือน้อยอามา480เริ่ม มาแล้ว ท่านผู้ชม คูณ2ไปดี อืมสักทีสักทีขอโป้งใหญ่ๆสักทีได้ไหมโอ้ยท่านผู้ชมยังรอดอยู่นะ ยังรอดอยู่นะ ซูชิมาฮะสวยครับ สุดท้ายท้ายสุด เอามาแล้วจ้าดอก ความหวังมาแล้วครับผมนะ2,880อ่ะเอาเรื่องกระบึงเตก เออโอ้โหท่านผู้ชมสิหมุนมาจนได้นะมารอบสุดท้ายเลยมาสปินสุดท้าย โอเคฮะ อืม อย่างนี้เขาก็เรียกว่ามีหวังอยู่ มีหวังอยู่ท่านผู้ชมนะ โอเคท่านผู้ชมฮะ ไปอีกเหมือนเดิมนะ ผมจะคงไว้ที่เบ็ดร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเหมือนเดิมนะ ทีละสิบหมุนนะ เดี๋ยวมาดูกันฮะไปครับ ขอยัดกดเทอร์โบนะมาผมบอกแล้วเคมมันแจกแตกนอกดีนะฟีสปินไม่มีแววเลยฮะ ผมยังไม่ใกล้เลยนะสามตัวนี้ยังเก็บไม่ถึงเลยด้วยซ้ำมาสวยๆฮะ คูณ 2 ไปร้อยี่สิบ แปลงแรกมันวายแถวสองมาจะคูณ 4 ครับผมท่านผู้ชมเอาเรื่องเบื้องเต้พันหกร้อยแปดสิบ เป็นเรื่องแล้วไงหนึ่งร้อยยี่สิบจ้าแถวสามไม่มีนะเลขสิบโอ้โหน่าเสียดายยาวๆครับเปิดนี้ไป คอมโบนี้สวยนะสองพันห้าร้อยฮะเน็ตๆเลย ช้าช้ากดเลย ไปทีละสิบหมคงไว้ที่เบ็ดร้อยฮะ ฟรีสปินไม่เข้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบวกมากกว่านี้เดี๋ยวผมซื้อให้ดูก็ได้นะ แต่ตอนนี้ก็คือ มันยังไม่มันถ้าปรับเป็นร้อยคือมันยังซื้อไม่ได้นะ เมียมาแล้วจ้าสี่พันมาแล้วท่านชม เออไปอีกครับผมเจ็ดร้อยยี่สิบอุ้ยเขาปั้นแถวแรกไปไหนวันนี้อืมเป็นเรื่องไหมท่านชมเอาเรื่องไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอยากลองเสี่ยงดูถึงบอกว่า ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอานะท่านผู้ชมนะคิดว่าเฮต้นโอ้โหซูชิมาสองมาสี่มาดูเพื่อความสนุกความบันเทิงฮะคิดว่าเฮต้นมาเล่นเกมมาให้ดูเท่านั้นนะไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ อยากให้ผมเล่นเกมไหนนะคอมเมนต์มาได้นะ หรือพูดคุยนะ ในช่องทางแอปแบนก็ได้นะท่านผู้ชมไปฮะ มันช้าว่ะเวลามันคิดเครดิตเนี่ย แบบนี้ผมดันแม็กเบดได้นะท่านผู้ชมอะแบบนี้ผมดันแม็กเบดได้นะ มา ผมอยากเห็นความอลังการว่ะ ขอยัดปรับเบ็ดไปที่ 400 ฮะ แล้วก็ลุยเลยผมขอกดมือแล้วกันท่านผู้ชม โอ้ย อะไรมันจะเหมาะจะเจาะขนาดนั้นพอปรับเบ็ด400เลยเข้าฟิลิปปินส์เลย อืมไปครับผม14หมุนโอ้ผมว่าท่านผู้ชมอย่าว่าผมพูดเวอร์นะ หลักสามหมื่นต้องมีให้เห็นนะขนาดเนี้ยหลักสามหมื่นต้องมีให้เห็นนะเอานี่ผมไม่ได้พูดกดดันตัวเกมนะเห็นไหมท่านผู้ชมมาแล้วฮะหนึ่งหมื่นแล้วนะตอนเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วท่านผู้ชมมาเก็บตัวคูณคูณสิบด้วยโอ้โหท่านผู้ชมฮะดีไม่ดีนะแต่แสนอะผมกล้าพูดนะ เบ็ด้อยด้วยฮะ แม็กเบ็ดแล้วก็เข้าฟรีสปิน อย่างนี้คือความอลังการนี่มา แน่นอนขอยัดกดฮะ หนึ่งหนึ่งหมื่นฮะคอมโบนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบนะ รวมๆ ตอนนี้ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบฮะ ไปฮะ อีกสิบสองหมุนยาวๆ เลยด้วยนะ เก็บตัวคูณไปคูณสิบสองแล้วจ้ะแม่ โอ้โหอย่าบกนะ เกลือขออีกได้ไหมโอ้ท่านผู้ชม เกลือยาวเลยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะโอ้โหไม่น่าไม่น่าชมเลย โอ้โหท่านผู้ชม โอ้ยขอสักทีขอสักทีพัดม่วงพัดม่วงแถวแรกได้ไหมโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยสี่หมุนสี่หมุนขอเถอะขอเถอะ สักทีโป้งโป้งปังปังจังๆมาสักดอก อะไรก็ได้เออพัดม่วงมาก็ผมห้าพันหกร้อยแล้วมาโอ้ยวายก็อยู่ไกลเหลือเกินนะอยู่แถวสองแถวสามเว้ยโอ้ยขอสักทีพี่น้องเอ๋ยโอ้ยทุดท้ายมาขอขอได้ไหมทิ้งท้าย เออ เออ มาครับผมเจ็ดพันไม่มีตัวต่อย โอ้มาทำไมวะ โอ้ท่านชมมาได้สองหมื่นหกฮะไม่ถึงไม่ถึงสามหมื่นอย่างที่บอกเลยอะโอ้ยผมคิดว่าจะได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะ แต่ผิดคาดว่ะท่านชมฮะแตกไม่หนักอย่างที่คิดฮะ แตกไม่หนักอย่างที่คิดฮะถามว่าโอเคไหมผมโอเคแหละแต่ว่าคือตั้งความหวังไว้เยอะอะคือผมหวังไว้แบบได้เยอะกว่านี้อยากให้แตะแสนเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าเบ็ดสี่ร้อยอะ เขาฟิลิปปินส์เบสสี่ร้อยมันต้องอลังการกว่านี้ตามจริงอ่ะท่านผู้ชมฮะนะอ่ะตัวเกมมันให้เท่านี้ก็เท่านี้แหละพอใจแล้วท่านผู้ชมฮะโอเค ผมขออนุญาตถอนเลยนะสี่หมื่นเดี๋ยวลุยต่อฮะสามพันตรงเนี้ยในส่วนปลายเนี่ย ส่วนสี่หมื่นผมถอนนะเก็บก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมถัดไปแล้วกันอุ้ยเสียดายว่ะเสียดายเสียดายนะ ผมขอย้ายเกมก่อนนะเดี๋ยวเจอกันสักคู่เดียวฮะ